ครับสวัสดีครับพบกับผมเมมไรครับกับเกมคิดนะาบเป็นบายสลิฟแฟนมิกนะครับกับพาร์ทที่6ของในเรื่องของเทล่านะครับกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะจังหวะนี้โอเคเราไม่เสียเวลาเขาเข้ากันเลยครับรู้สึกว่าโลกนี้ไม่เกี่ยวกับดิสนีย์นะฮะเอาเวนนี่เป็นโลกที่ของเกมคิงนมฮาร์ขึ้นมาเองนะ เอ้ยนั่นมัน ลุง ลุงเป็ด ชื่ออะไรวะ นั่นไงอันเวิร์ดมันอันเวิร์ดนะมาแล้วอืม ฮึเปี้ยง ได้บนดัดไปนะปั่นปั่นปั่นระเบิดโอ้พอเป็นได้บอนดัดมันตีไปเข้า เป็นท่าน้ำแข็งเลยเปี้ยงตีแรงไงก็ตีไม่เข้าเลยมะบุ้ม อ้าวติดฟอสชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไป้ยงหิวกันจ้าโอ้ยไฟกันอ้าวเรียบร้อยไอตัวนี้ต้องตีด้านหลังแล้วถ้าตีด้านหน้ามันจะระเบิดแต่เราเออต้องตีให้ลมมันหายไปนะอย่างเงี้ยไโกดาเอาเห็นปะอันนี้โดนด้านหลังครับมันก็เลยกิ้งเลย อย่าให้มันระเบิดใส่เรา มันแรงมากเลยอะจังหวะนี้นะขนาดเพื่อนด้วยกัน เพื่อนด้วยกันยังแตกเลยทีเดียวคิวก่อนจ้าโบเรียบร้อยโอเค เองแล้วตีให้ลมออกไปไปยังอเรียบร้อยโอ้ยอืมอืมอืม ไปยังไม่ละไม่ละ ตึมโอ้โอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวโอ้เดี๋ยวดิ ไปไฟไปก่อนเลยอยากได้ไฟสไตล์บ้างรอบนี้น่าจะได้แล้วยิงไฟไปรอบหนึ่งแล้วอืออืออืออือ อยาสะบัดเอาไฟวิดอกไม่ ไม่ติดแฮะ ไปเยี่ยงเรียบร้อย หรือว่าหิวหรือว่าสามขึ้นเลยทีเดียว อืม マスターゼアノートもここへ何か新しい情報があるのかマスターゼアノートเหรอมาที่นี่ทำไมนะมันนั่งยาไม่สวยกันเลยเรเดียนการ์เด้นนะโอเคนะผมขอผสมเวทแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมัน ใช้กับฮิวได้ ได้ฮิวขั้นสองแน่นอน จัดไป ไปกับพิบ อ้าวอย่างงี้ไม่มีสายฟ้าเลยดิ ชิบหายแล้ว แต่ แต่ได้ฮิวขั้นสองมาแทนนะ โอเคฮิวสองอัน อันนี้ น้ำแข็งขั้นสองโอเค มีมีอะไรต้องใส่ไหม มันจะไม่มีแล้วนะ ดถึงหรือเปล่าพอถึงเว้ยเก็บเก็บของกันนะฮะขอเวลาแป๊บนึ่งเก็บของก่อย เอ้าอ้าวในเรื่องเลยลาก่อยอ้าวหนังสือตกกับลุง ผมจำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้เลยลุงผมเอาหนังสือมาคืนอันนี้เป็นโลกของภูนะこの本には心の中の能力を目覚めさせる作用があるようじゃ 能力を目覚めさせるご老体この本少し見せてもらえないだろうかマーリンじゃわしの名前は五老体ではない魔法使いのマーリンじゃそれとわしの本ではないからな預かっておいてやるから好きに見るといいありがとうマーリンโอเคนะ โลกของพูเดี๋ยวผมเข้ามาทีหลังก็ได้นะ เดี๋ยวค่อยมาทำเป็นคลิปแยกแล้วกัน มันเป็นแค่เป็นอารมณ์เหมือนมินิเกมนะโอเค โบขอไปเลยนะฮึบอันเวอร์ส บอสนี่ตัวเบลเลอร์เลยเออเคลฮะลุยต่อ แผนที่ก่อนเลยยังหลงทาง ตรงทางเสียเวลา โอเคเดี๋ยวนะเออโอเค ยังไม่ใชเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอแวบกลับไปเก็บของ เอากลับไม่ได้ด้วยแม่บังคับให้กลับค่อยมาทีหลังก็ได้เดี๋ยวเอ้ยฮึบโอเค เบาหมุนเหมือนจ้างงเด้เบาโอ้โหตึกไฟไปยังในบรรดัดแน่นอนตีไม่เข้าเลยอะระเบิด ระเบิด ตึม ตึมสิ ตึมสิ เออ โอเค ไปยังตัว ตัว แบบสายเนี่ยสายน้ำแข็งเยอะกันไปอะผม พอเป็นไดมอนด์ดา แล้วตีไม่เข้าเลย อืมอืมอืมมึงตีไป อืมอืมเปี้ยงเรียบร้อยอืม นี่นะโบโบสักหน่อยไม่มีของนะฮะแป๊บนึงไปดูตรงนู้น เหมือนจะมีนะ ไม่มีไม่ตัวนี้มาลุ้นกันว่าจะมีไอตัวนั้นไหมตัวที่มันดรอของเอาไปทำอาวุธ ต้องฆ่าพวกนี้ให้หมดก่อนนะ มันจะโผล่มา ถ้ามาเออถ้ามาก็มีไปยิงเสียหน้าสะบัดหน้าสะบัดอืออือ อืออืออืออือตีไปเรื่อยๆตอีหมดเรียบร้อย หายไปละ ดีจ้าเด้งบุ๊กเกาะขึ้นสิเอาไม่มาขึ้นล่ะ โอเคพุชตัวนี้มีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีอะไร แล้วมันให้ลงมาทำไมมาน้ำแข็งทำไม มันเป็นน้ำแข็ง เดี๋ยวเดี๋ยวเด้ง ไปเยี่ยงเดี๋ยวบันดาลอีกละตีไม่เข้า ดูดิ ดาเมจเบามากครับ ปกติถ้าโดนทานนี่น่าจะแรงขึ้นไปเยี่ยงอ๋อชิพายละ ชิพายตายตายตายตายตายตายตายหิวก่อนอุ้ยเกือบตายเอ้ยบึ้ง เน็ตโดดข้ามถึงไหมก็เอ้าไม่ไม่ก่อนล่ะ ึ้งเออตเมื่อกี้ปกติผมโดดถึงนะผมว่ามันต้องโดดถึงสิก็ขอไม่ได้ติดน้ำโอ้แสดงว่าต้องกลับมาอีกรอบนะฮะสงสัยไปไปก่อนก็ได้ไป ไม่แดดมาดีลิงเก็บดีลิงบ้าง มา มารีเฟนเซน เไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยอะเอาตายหมดแล้วเหลืออีกปะเนี่ยโอเค ไม่มีแล้วพอข้ามฉากแล้ว ถ้าติดดีลิงอยู่ก็จะหายไปต้องเก็บให้มันเต็มใหม่ก่อนนะไอเบ็ดฟ้าเนี่ย มาดิมาดิมาดิยิงน้ำไข่มันจะเข้าไหม เอาเจฮิวทำไมวะเนี่ยโบไปเยี่ยง เดบอนดัตจ้าไปเยี่ยง มา มา มาฮึบฮึบอาศัตรูอยู่ไหนเนี่ย โบเรียบร้อย โอเค ดีลิงได้ละผมใช้ปฏิเวธเหมือนเดิม เอาชิบหาย ไปก่อนเลย เออปั่นจ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออโดนโดนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเออเป็นแกะไปเปี้ยงอ๋อเปี้ยงอ้าวชิบหายเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปี้ยง ไป ไอตัวนี้น่ารำคาญมากอะมันปล่อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายฮิวก่อนโอเคกับสวยอออมันตบแรงมากเลยอะไป ไปดิ ไปดิโอ้ยบินมาดิดิเอ้าแต่ตีตัวนู้นโดนตัวอีกตัวหนึ่งเอาล่วงนะล่วงเหรอ มามาโอ้ตีไปถึง โบเรียบร้อยเก็บของจ้าไฮพชันโอ้ ถึงบอสแล้ว ชนะ ขอเซตเซตของนิดหนึ่งมีน้ำแข็งละ น้ำแข็งบานเลยน้ำแข็งขั้นสองเลยนะผมว่าอย่างนี้น่าจะผสม อ้ยเป็นท่าน่าจะเป็นท่าอะไรสักอย่างอ๋อถ้าเป็นท่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่าพิเศษใส่ไข่ไม่ใช่ออกกำลังกายอะไรเงี้ย อ๋อ บวกเลือดอย่าผมจำไม่ได้แล้วมันต้องผสมอะไรกับอะไร นี่ฮิวกับฮิวกับฮิวน่าจะได้ฮิวลาไม่ใช่ฮิวลาสิ มันอ่านว่าอะไรวะไปคิวลามันมีที่ไหนล่ะติด ติดมาติดไปนอนลาลานี่ โอเค สโลอ๋อเก็บสโลก็ได้ ลุย น่าจะน่าจะ ไม่พลาดอะไรก็คงชนะเลย มัง้งตามตามไอ พันเวิร์ดมานะ นั่น เจอเวนกับอคอนะเชื่อนตีเนี่ยค่อนข้างโหดใช้ได้อยู่นะ ตอนนี้บอลบอสมันเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนี่นี่มันฟิวชั่น มาจังหวะนี้สามลุม ต้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ลิเวลน้อยนะผมไม่แน่จะผ่านหรือเปล่าตีอ่อนตีอ่อนหน้าสะบัดแปงยิวนโอเคเดี๋ยวเดี๋ตีหน้าสะบัดตบยับฮิ้ว่อนเลยปันปัน โดนจ้า ตีนัดตีสะบัด เอาแล้วเหลือเหลือตัวกับไอ้นี้ปะตัวขาหรือเปล่าไม่แน่ใจ ขอไดมอนดัตอีกสักรอบได้ไหมไปไปไปอืออือโอ้ตีไปโดน โดนเออเออโอ้โหไ่นิดนึงเ้ยหนีหนี หนีเดบรัตไปเยี่ยงมามา มา มา มา มา มาตี อืมปาบ ปาบ ปาบตามไม่ทันเออเออเปี้ยง โคตรแรง แรงหรือเปล่านะออกครับ เรียบร้อยหนึ่งตัว ไปอะเบาๆก็ใช้ เบาก็ใช้ โอ้โหกดไม่โดนเลย จะผ่านละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวก่อนโอ้หลบไม่ทัน โอ้โห โอ้โห โอ้โหผมขอฮิวนะฮะจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมา มาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปอีกทีเดียวไป ปียงโอ้จับเท้าเสือจินกาฟันโอ้อะไรจะรีบพูดไปขนาดนั้นวะทละเว้นด้วยกันชนนี้ จะแกนวันเตียง หัว จัดไปฮะกี่ได้แม็กเฮดพีกับ รู้สึกจะเป็นไซอีกอันหนึ่งมั้งล้มเลยจ้า OK, m i k r みんな一緒だからね。当たり前だよ。そうだ、チケットをもらったんだ。それを、ディズニータウンの永久入場パス。面白いとこなんだって。保護者と行きなさいってもらったんだ。เวนได้ตั๋วมาจากไหนนะ保護者สวนสนุกนะそれよりもベンこんなところまで来て大丈夫だよ 俺テラのことを変な風に言う仮面をかぶったやつだって倒したんだ <laughs> 仮面の少年に会ったのかああうんバニタスバニタスベンやはりお前はアクアと帰るんだ嫌だ俺はテラとアクアと一緒に行くダメだ俺たちにはやらなければならないことがあるそれは危険が伴うことだ テラのやらなければならないことって何なんだかマスターの任務じゃないみたい道は違うが闇を消すことに変わりはないそうかなテラが他の世界でしてきたことを見て思ったの闇に近づきすぎているんじゃないかって何言ってんだよアクアテラが闇に落ちるはず俺のことを監視していたのかそれがお前への マスターの命令かそれはそんなそうかテラ来なくていい俺たちは別々の道を行くんだテラ違うのマスターの真意はあなたへの疑心じゃないあなたのことが心配でไม่ฟังคันเลยเพื่อนสากเตือน เราแท้โอเคได้ตั๋วดิสนีย์มาเราไปเที่ยวสนุกกันนะもう俺が頼れるのはマスターゼアノートだけだあんたがテラだなジジイがお前を連れてこいとうるさいんでなわざわざ招待しに来てやったって話だ何のことだ <laughs> 勘の悪いやつだなゼアノートってジジイのことだ 俺が預かってる <laughs> もっとマシな嘘をつくんだなマスター・ゼアノートがお前のようなものにとらわれるはずがない嘘かどうかはお前の目で確かめるんだなじじいは場外庭園の地下に閉じ込めてある俺のしびれが切れる前に来てくれよじゃあな <laughs> まさかと思うが確かめて ถ้าแปลไม่ผิดเมื่อกี้มันเรียกไอ้นี่ใช่ไหมเรียกวัตเตอร์แซนอตเป็นจิจิเออตาลุงหรืออะไรเนี่ยโอ้โห ได้ลุยต่อยไม่จบอีกเหรอโอเคเราไปต่อนะฮะรอบนี้ ดูกันเต็มอิ่มยาวเหยียดเออไปโอ้ ระเบิดไปแล้วจ้า มาระเบิดใส่กันเลยบึ้มอ้าวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ ไปเยีเองเออเออเออเรียบร้อย โบ โบ ไปยัง นี่ขนาดโดนท่าแบบ ฟินิช มันยังไม่ตายเลยเพราะว่าเป็นท่าเดียวกันนะฮะโบเรียบร้อย โอเค เดี๋ยวผมลองเช็คสกิลดิ น่าจะผสมได้แล้ว นี่ไงเป็นฮิวขั้นสองแน่นอน ราะว่าใช้ฮิวกับฮิวก็ยังดีอ่ะมีฮิวสองอันวิน้ำแข็งแล้ว ทำไมมันด่านเนี่ยมันดับน้ำแข็งเยอะจังเลย ไปเดี๋ยวตอนนี้มีของให้เก็บด้วยบอ หน้าหลังสะบัดไปยังไม่อยากเปลี่ยนไดมอนดันเลยไปยังสิบหายละอีโบโบโบโบเออใช้ดีลิงดีกว่าไหมจะได้เก็บสกิลดีลิงไปด้วยปะยังไม่ได้เลยสักอันมารีของมารีฟิเซนต์่ยังไม่ได้เลยดาว เออลงน้ำเหรอ โอ้โห เต็มเต็มตรงกลางนี่มีแน่นอนอะโบไม่โดนเลย ไม่โดนเลยสักอย่างหลับเพื่อนเอาได้ดาวมาหนึ่งนะ โอเคไปยังไป ปเยี่ยงหนึ่งทีไปเยี่ยงหนึ่งทีไปเยี่ยงหนึ่งทีโอเคโอ้มันว้ามาเด้อเด้อเด้อเด้ออืมอืมอืมอืมเรียบร้อยอืมดอกดาวมาเดี๋ยวนี้นะไม่ดอกเว้ยอืมอืมอเดี๋ยวเด้อเด้ออ๋อหลับไปสิ หลับไปสิปุ๋ยปุ๋ยเยี่ยงไฟไปเด้อเด้อเด้อ เอาได้ได้ได้แล้วแล้วจะผมเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวจะตายเอานกยิงไม่ได้มันเป็นน้ำแข็งไม่ติดนี่ไปยิงไปยิงไปยิงมันไม่ยอมแบบว่ายิงแบบใส่นะต้องเป็นไฟเอาเหรอคันนี้เอามาแล้วโดนไฟหมดเลยไปยิงเออไปยิงไฟเผายังเป็นไดมอนด์อยู่นะฮะจังหวะนี้ อืมอืมอืมอืมอืมเสียบอืมหมดยักษ์เนี่ยยังเหลือนกอีกอืมอืมอืโอ้โหแม่งลงไปก่อนดิเสียบจ้าหมดยักษ์เนี่ยยังเหลือยังเหลือพี่ลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งเปียงอืมอืมอืมอือ อืเปียงไม่โดน โอ้ยจ้า เกือบสวยแล้วเกือบมันแบบตัวพองนี้ขึ้นมาจบเลย ยังไม่หมดอีกอ๋อก็ยิวทำไมเนี่ยอืมสโลลิเวลสามโบโอเคไปยัง ไปไม่ได้แล้วโอเค มีกล่องตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดอีกเนี่ย เออเออเออเออโบโอเคมีต่อจ้าเดี๋ยวนะผสมเวทกัน ไม่ได้นะเป็นน้ำแข็งขั้นสามอ๋อ ไม่ใช่เมื่อกี้เป็นขั้นหนึ่งใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นขั้นสอง สโลเป็นสโลขั้นสองเหรอ จริงด้วยฮะ อ๋อเมื่อกี้ผมลืมใส่ลูกแก้วเหรอเวรกรรมเออเสียดาย ไม่เป็นไรหรอก โอเคฮะ แล้วก็ไปก่อน โอเค ลุยต่อ มา ลูกโป่งมาเลย ลูกโป่งนี่ เป็นการเป็นสต็อปแทนนะใช่ไหมสต็อปแหละตุ่มไปเยี่ยงไปเยี่ยงจ้าเดี๋ยวสี่แล้ว อืออือไปเี้ยงโอ้ติดฟอ์ด้วยเอื้ออือเน้นเน้นโอ้ระเบิดตัวนี้ก็แล้วตัวนี้ก็แล้วหันหลังให้ให้เรา ต้องจัดนะฮะ มาพี่ นี่โดนไฟเผาเลยเปียง เปียง เปียง เปียงนาสบัด มา มา เอาเวลมา เออ เปียง ไดมอนดัตเหมือนเดิมนะ เจ้าเก่าอืออือ เอ้ยเอ้ยเอ้ยร้อยบุเอาได้สกิลไฟขั้นสองมา ไฟล่า ไฟล่าไปยงเออออกมาทีละตัว ไม่จุใจเลย โทมอริสโล ไม่ใช่สโลสต็อปนะฮะ แล้วเราค่อยปล่อยมันเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนดาเมจต่อเนื่องเอง เปี้ยง โอ้โห่จ้ายาอย่าตัวพอง มาเลยนก ฮึด แม่งตีไม่โดนอ่ะ ตียากมาก แล้วมันชอบบินเนี่ยลงมา ลงมา ไม่ได้โดนไม่ถึงฮะ เก็บของกัน มา โอ้ไปย่งหิวกันเลยหิวทำไมก็ไม่รู้สปอตเปี้ยงไรบนดัดอีกแล้วืออโอ้สกิลท่าฟินิอเลเวลอัพสุดยอดจริงๆมันยังไม่หมดอยู่เนี่ย โอเคไม่มีแล้ว เข้าไปเลยแบบนี้จุใจจริงๆครับ มีบอสสองตัว อืมนั่นไงマスターゼノートเล่นละครเก่งมากこのじじいがなかなかしぶとくてね少々汚い手を使わせてもらった貴様何が目的だそいつだよキーブレードって言うんだろそれ最近その鍵みたいなのを持った奴らがうろついててな このジジイもそうだと捕まえて聞いてみたら何やらすげえもんだって言うじゃないか俺も欲しくなっちまってなお前のようなものに扱える力ではないジジイが言うにはあんたにはマスターとしての資質があるらしいな俺があんたを倒せば俺の方こそキーブレードにふさわしいって話 ちょっとばかし手荒な方法になるがしょうがないよなおっと俺に手を出すなよじじいには仕掛けがしてあるそんなすげえもの持ってんだハンデだよハンデ出て t t e død, dette død. の使い手と言っても 大したことねえんだなมันพยายามยั่วให้เราใช้พลังพลังท่านความมืดこのままお前が破れるようなことになればお前の師であるエルクスや兄弟弟子の力や誇りまでが地に落ちるぞキーブレードを使うのだ好了喂。 ั่นแหละเป็นแผนของมัน ให้แบบ ให้แบบเทล่า แบบ ดึงพลังความมืดออกมา มา มาโดนแน่จังหวะนี้ เอาไปไหนเอาหนีเฉย บจ้า ลบจ้าลบบดิจิทัลแหมัมพูดสำเนียงแบบพวกยากุซ่านะ เหมือนแล้วบบพวกเด็กเกเรในการ์ตูนอะไป เอาขึ้นไปหลบจ้าหลบหลบหลบได้ออกมาปืนไม่โดดเลย ปิ๊ดปิดบปิดโปิโดปิดดปิดโปิโดปิดดปิดโปิโดปิดดโดนโดนโดนโดนโดนโดนโดนโดนโดนโดดโดนโดนโดดโดดโดดโดนโดดโดดโดดโดดนดดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโนดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโดนแโดนโดนนดโดดโดดโดดโดดโดนโดดโดด เอาเดี๋ยวดีโอ้ หลบได้ มา โดนไฟเผาอยู่ปีเปียงเปียงปีเปียงเปียง ขอสักดอกสักดอกเถอะอุ้งกัดได้กัดได้อุ้งโดน โดน ไม่ หนีละมุนงิดแล้วจิงเข้ามาขมานนิกเกโร แปลว่าอะไรวะ เวรกรรมมา มา มาไอ้ปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงลงมาดิ ยังไม่ลงมีอีกยังไม่ลง ยังดื้อ ยัง โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวก่อน เอาไฟไปก่อนเลยยิง ไปไปแล้วก็น้ำแข็งเผาไปปิ้งปิ้งปิ้งปงอืมผมไม่หนีไปละมาไปตายแล้วเอง โดนแน่คราวนี้เรียนเวทก่อนระหว่างนี้ แล้วก็วิ่งวนไป วนไป วนไป วนไป มา มันโดดโดดเกาะอะไรก็ไม่รู้นะเอาไฟเผากันยิงยัดไปเลย โดนไฟเผาไปเรื่อยเลือดหลบได้จ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวการ์ดการ์ดการ์ดการ์ดการ์ดโดน แม่งหนีไปแล้วหงุดหงิดโอ้ยบ้าเอ้ยมามาแน่นอนรอบนี้หลบจ้าฮึบดิจิรอลมากเลยแบบดิจิรอลอ่าเราเราเรือเยอะๆเหมือนมันเผาไปก่อนเลยยิงยัดไปเคาน์เตอร์เปี้ยงวู้เรียบร้อยฮะ ไม่ยาก ไม่ยากแค่เคาน์เตอร์พอนะ ตัวนี้พลังความมืด เอื้อไอ้หูหน้าบากฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไปตามแผน เรียบร้อย หนีจ้าแม่งโดดไปยังกระกบまた一つ成長したようだなしかし今のは怒りや憎しみにとらわれた闇の力です闇を制したのだいいえ私は闇に落ちたのです オーロラ姫の光の心も奪ってしまったもうどこにも俺の帰る場所はないならば我が弟子に迎えよう <laughs> マスターエラクスは闇を恐れるあまり光にとらわれすぎた強い光は闇を生むのだ お前の中の闇はその教えから生まれた必然アクアとベンツ二つの強すぎる光によってお前の中の闇が浮き彫りになっただけなのだ愚か実に愚か光と闇の均衡そのバランスこそが心のあるべき姿テラ お前こそがマスターにふさわしいというのになぜエラクスはお前を認めんน่าสงお前を恐れているからだテラよ私と共に世界に均衡をもたらそうそれこそがキーブレードマスターの務めだマスターゼアノート อย่าอย่าไปเชื่อมัน世界を巡れそしてまずは均衡を乱す者強すぎる闇バニタスを撃つのだマスター・テラอย่าไปเชื่อมันแค่มันบอกว่าเป็นมาสเตอร์ไอบ้าเอ้ย โดนหลอก เต็มๆเลยพระเอกทำไมเป็นช่างโง่เช่นนี้ โอเคเทรไปนไม่ได้ なんでだよでもいつかお前が俺を救ってくれるのかな <laughs> 救って当たり前だろ友達なんだからそうだなありがとうでうんแปลงร่าง กแกจีจี้ยิงไม่โดนนี่ฮะดาบในนี่まだまだ俺の協力が必要だろう 俺もあんたに約束を果たしてもらってないしなダメバックバックオーバままあ顔の傷くらいで済んだだけでよかったのかもな下手すりゃ俺もどこぞのお姫様みたいにあいつに心を奪われるとこだったんだろう。寺の心には大きな光が残っている心に光を持つ者に 衣を奪うことなどできんってことはあいつが心を奪ったわけじゃないんだไม่น่าโดนหลอกเลยไอ้บ้าเอ้ยโอเค ต่อไปมีให้เลือกหนึ่งนี่เฮอร์คิลิสแล้วก็อันนี้น่าจะชื่ออะไรอะ Express อะไรเนี่ยแหละแล้วก็ดิสเอ่อดิสนีย์ทาวโอเคครับ ก็สำหรับวันนี้พาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ อ๋อ ก็อย่าลืมไปกดไลค์ กดแชร์ เพจของพี่ป๊อปด้วยนะครับ คนแปลนี่เองนะฮะ เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะครับ ผมด้วยถ้าชอบก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไปแล้วครับ บาย